พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเป็นหานักวิทย์รุ่นใหม่ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยไฮไลท์ของงานคือ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังครับ สวทชได้รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล ในอดีตรวมทั้งการสร้างเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โครงการกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญา าตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/lindau ร่วมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000